สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กันธนาดิตแก้ว ผู้รับผิดชอบหลักในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร หลาย ๆ คนอาจมองว่าบัญชีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ นักบัญชีจะต้องอยู่กับตัวเลขตลอดเวลาอย่าเพิ่งคลิกหนีไปไหนนะคะ เพราะว่ารายวิชานี้เราจะบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เรียนอยู่คณะไหน และอยู่ที่ใดก็ตามหากจุดเริ่มต้นของคุณคือความต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก้าวทันเทคโนโลยี ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของกลยุทธ์สารสนเทศ อยากรู้ในเรื่องของฐานข้อมูล การควบคุม และอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สเข้ามาร่วมลงทะเบียนเรียนกับเรานะคะ ทางทีมงานพร้อมรอต้อนรับอยู่ค่ะ คุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด สวัสดีค่ะ